กระโดดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกระโดดกระโดดเต็มแคบเต็มแคบถอยขวาซ้ายเตะขวาซ้ายขวาซ้ายเตะขวาซ้ายถอยถอยถอยถอย สองสามสีเจ็ดแปดใช่หน้าหลังหน้าหลังหน้าหน้าังหน้าหลังหน้าหลังหน้าเตะว่าเตะว่าเตะโดดสี่ห้ากระโดดสองสามสี่ห้าหก ขวาซ้ายตึกขวาซ้ายขวาซ้ายตึกขวาซ้ายปีขวาซ้ายตึกขวาซ้ายขวาซ้ายตึกขวาซ้ายปีไปข้างหลัง เร็วขึ้นครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น